สุขภาพดีโดย โรงพยาบาลเวชธานี การไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐ ใครๆ ก็อยากมีสุขภาพดีแบบประโยคนี้ทั้งนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นการป้องกันค่ะ เป็นด่านแรกของการไม่มีโรค วันนี้นะคะ คุณหมอจะมาแนะนำนะคะ วิธีการป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ จะมีวิธีการป้องกันได้ยังไง ไปคุยกับคุณหมอกันค่ะ ขอต้อนรับนายแพทย์สุภกิจขมวิไล ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะปกติแล้วว่าเวลาที่เราเป็นโรคอะไรมักจะมีอาการบอกเหตุก่อน แต่ว่าการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มันจะไม่มีอาการบอกเลยเหรอคะถ้าเป็นระยะแรกๆเนี่ยมันจะไม่มีอาการ มันจะมีอาการก็ต่อเมื่อมันเป็นเยอะละเปลี่ยนเป็นมะเร็งที่มีการลุกลามแล้วมีการขับถ่ายผิดปกติถ่ายเป็นมูกเลือด ถ่ายก้อนรีบเล็กลงมีการปวดท้องถ่ายไม่ออก พอมันไม่มีอาการอะทางการแพทย์เรา มีวิธีการป้องกันได้ยังไงคะเพื่อไม่ให้เราเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ คือเวลาเรารู้เนี่ยมันก็คือเป็นเยอะแล้วแต่ด้วยความ ความโชคดีของมันก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยในปัจจุบันเรารู้ว่ามันไม่ได้มาถึงมันเป็นมะเร็งเลย มันเริ่มต้นจากติ่งเนื้อก่อนหรือเราเรียกว่าโพลิปขนาดเล็กๆ ก่อนใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะกลายเป็นมะเร็งตอนที่มันเป็นโพลิปหรือว่าเป็นติ่งเนื้อเนี่ยมันไม่มีอาการ เราก็สามารถตรวจหามันให้เจอแล้วเราตัดทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นมะเร็งได้ ถ้าเกิดว่าเราส่องกล้องแล้วเราไปเจอติ่งเนื้อเนี่ยเราควรที่จะรีบตัดเพื่อไม่ให้มันลุกลามกลายเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ อันนี้ถูกต้องไหมคะ ใช่ครับ ณ ปัจจุบันเราสามารถใช้เทคนิคที่ผ่านกล้องส่องตรวจเนี่ยหรือเราเรียกว่าทำ ESD endoscopic submucosal dissection เราตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่แม้ว่า ทั่งเป็นมะเร็งเล็กๆ น้อยๆเนี่ยที่มันไม่มีการลุกลามเนี่ยสามารถตัดผ่านออกมาได้ ขนาด 10%เเราก็เอาออกผ่านกล้องออกมาได้ แต่ว่าถ้าทิ้งไว้นานกลายเป็นติ่งเนื้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีความเป็นมะเร็งมีการลุกลามแล้ว คนไข้อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดตัดลำไส้ทิ้ง แล้วยกลำไส้มาเปิดหน้าท้องต้องถ่ายทางหน้าท้อง เราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้น เราก็เลยแนะนำว่าคนไข้ว่ามาตรวจเร็วหน่อย เจอติ่งเนื้อเราสามารถตัดผ่านกล้องได้ไม่จำเป็นต้องไปผ่าตัดอาจจะต้องเก็บทวารไว้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอายุเท่าไหร่ถึงมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าคนทั่ว ๆ ไปไม่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งลำไส้ ส้ใหญ่ เราแนะนำตรวจที่อายุ 50 แต่ว่าถ้าคนมีประวัติครอบครัวเราจะให้ตรวจเร็วขึ้นตั้งแต่40 45จะต้องตรวจเร็วนิดนึงเพราะพวกนั้นมันจะเป็นได้เร็วกว่าปกติค่ะ ถ้าเกิดว่าเป็นแล้วมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีวิธีการรักษาโดยการส่องกล้องแล้วผ่าตัดใช่ไหมคะณปัจจุบันการผ่าตัดเนี่ยเป็นการผ่าตัดแบบใช้กล้องช่วย หรือเราเรียกว่า laparoscopic surgery ใส่เครื่องมือเข้าไปแล้วก็ตัดต่อลำไส้ได้แผลเล็กเจ็บน้อย แล้วก็กลับไปทำงานได้เร็วขึ้น มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมันไม่มีอาการบอกเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอายุครบ 50 เราก็ ควรที่จะไปตรวจร่างกายนะคะ เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่กลายเป็นมะเร็งที่รุกราม และทำให้เราเสียชีวิตนะคะ วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดย โรงพยาบาลเวชธานี ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI